เอาละครับ สวัสดีพ่อพี่น้องทุกท่านที่เข้าติดตามนะอ่าซีออยซีออยโซอี้ทำอะไรโซอี้ก็อากาดีกว่าโอเคนะฮะวันนี้ก็จะมาเล่น อ่าเรฟเรสใน เอพิโซดไอชัตเตอร์ที่4กันนะครับหรือว่าแฮปปี้ทอลนะฮะก็อันนี้โทรทัศน์ก็ไม่ดูปิดไปซอมบี้ก็เยอะ อ่ะเป็นซอมบี้พยาบาลนางพยาบาลนะฮะ ก็เป็นแอนิเมชันของผมก็ใช้ก็เป็นแอนิเมชันจากมอสในแอดออนหมดเลยนะครับดีดัมเซอร์อะไรเนี่ยอ่ามันจะโดนรอบกัดแต่ว่าตอนนี้มันมีสเปเชียลอะไรเลยมันก็แบบมันแบบมันมืดมากอ่ะโอ้ยมืดมืดมืดมืดอย่างมืดมองแล้วไม่เห็นโหห้องนี้ทำไมห้องนี้อยู่กันเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวอือห้องนี้ไปชุมนุมมหัศ ชุมนุมอะไรกันห้องนี้อู้ห้องนี้ชุมนุมอะไรกันวันเนี้ย อีแล้วนี่ลิฟต์จัดไป ทางผิดด้วย โอ้โหแล้วใครไม่ทำสมุกเกอร์แถวนี้ ใครใครมันไปทำสมุกเกอร์แถวนี้วะสมุกเกอร์อยู่ไหนด้านบนเสียจากด้านบนนะฮะขึ้นไม่ได้แล้วอะต้องอ้อมครับ ต้องอ้อมต้องอ้อมฮะอ่า ใส่ตรงนี้นะตรงนี้ไม่มีอะไรนะฮะตรงนี้ตรงนี้เคาน์เตอร์อ่ามีกันอันนึงนะไม่เอาเราเอาใช้คาตานาเราใช้อ่านีออนคาตานาของเราไอชื่อนีออนคาตานาโอ้แม่ห้องนี้ก็เยอะห้องนี้ก็เยอะแม่เดี๋ยวจะปิดปิดปิดอัดหน้าปิดอัดหน้าเดี๋ยวจะใครไม่ทำเสียงสมุกเกอร์แถวนี้เนี่ยรำคาญชิบเป่งเลย นั่นมีสโมเกอร์ อยู่ไหนวะ เอาอยู่ไหนวะหายไปเลยกำกำแป๊บเราเราไปไหนต่อไปเนี่ยหลงทางหลงทางแป๊บหลงทางแป๊บเดี๋ยวนะอันนี้คืออะไรโอ้มีปืนโอเคพระเจ้าดีดีดีดีปึ๊บเปิดมาสองโอ้ชักเจอชักเจอดูโอ้ชักเจอตลอดเลย ตลอดชักเจอตลอด ตลอดปีเลยเป็นแบบชาร์เจอร์เหตุผลนี้ผมยืนขึ้นเลย อ่านี่ขึ้นลิฟต์นะฮะ ขึ้นลิฟต์ไป อ่าแล้วก็เปลี่ยนโอ้มีคนฮิวให้ด้วย โอ้โห นี่แหละมิตรภาพของเพื่อนแหมมีคนฮิวให้ด้วย พระเจ้า อนนี้ ตอนนี้ตอนนี้โซไวเวอร์อย่างเดียวนะฮะจังหวะนี้โซไวเวอร์อย่างเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวอี๋ยด้านนี้เปิดได้เลยเว้ยด้านนี้ก็มา เว้ยมองด้านน้ไปด้านนู้น มองด้านนี้ ไปด้านนู้นโอ้งงงงงเกิดอาการงงเล็กน้อยสไนสไนสไนสไนด้านหลัง ไม่เคยโดนด้านหน้าก็มีให้สไนแม่ ไม่สไนอืมจริงยิงเลยแล้วกดมาจากไหนนะอืมปีเตอร์อยู่ไหน ออกมาสันิติเลยตัวนี้คือตัวอะไร เฮ้ยสมุกเกอร์สมุกเกอร์แอไม่ได้แดกสมุกเกอร์ไม่ได้แดกออ้ยบูมเมอร์ได้แดกบูมเมอร์ได้แดกเดี๋ยวเดี๋ยวบูมเมอร์มองแค่ไม่เห็นเลยนะจ๊ะแอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งตอนนี้ ตอนจังหวะยุ่งจังหวะยุ่งชักเจอก็ใหม่ชักเจอเจอบ่อยแน่ชั้นห้าชั้นห้าแล้วเว้ยเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้ว เกือบให้ฝั่งฝันละมา ผมคิดว่าชาร์เจอเกมนี้เยอะมาก เอ้ยถึงแล้วเว้ย ถึงแล้วเว้ย ถึงแล้วเว้ยแอ่ปิดนะฮะ เย่เย่เอ้ยได้แล้วเว้ยนี่อนนี้ก็รออย่างเดียวนะฮะ รู้สึกได้ยินเสียงจ็อกกี้อยู่ด้านบนนะครับ ยังไงยังไงไม่รู้มันอยู่ด้านบนไงวะก็ตีเพื่อนแอบ รู้สึกสะใจนี่ผมเล่นในหมวดซิงเกิลนะครับเกมจะได้ไม่แหลกนะครับ เกมจะได้ไม่กระตุกนะเพราะว่าเน็ตผมมันไม่ค่อยดีนะครับ แต่ว่าถ้าเล่นในหมวดไอ้นี่นะครับมันก็จะมีเพื่อนเข้ามาเล่นด้วยนะครับ ก็ซึ่งจะทำให้เล่นง่ายขึ้นหรือว่าหรือว่าเล่นยากขึ้นก็ไม่รู้นะฮะอ่าอันนี้ผมเล่นในหมวดซิงเกิลเพราะว่าไม่อยากให้เน็ตมันไอ้นี่นะครับ เพราะว่าเวลาซิงเกิลมัลติแล้วมันเน็ตมันไอ้นี่นะครับ มันมีช่องอะไรวะเนี่ย นนี้ช่องอะไรวะเนี่ย ช่องทำเพื่ออะไรสงสัยไว้สำหรับซอมบี้ แบบเวลาเล่นเกมเพชรหน้าเวนเนสนะครับ เวลาเล่นเกมอะเวนเนสนะครับโหดีถ้าตกไปนี่แม้แต่กระดูกยังเป็นข้าวสารเลยบอกเลย โอ้โห อืมยิงให้หนึ่งนัด เป็นคำสีวิไล แห่เราต้องสไนตรงนี้แหละ อืมยิงยิงอืมอืมโดนเหล็กหมดอ่ะ ไม่เคยโดนนะ สไนเปอร์ใน เลฟูเดสไม่เคยโดนเฮ้ยเชื่ยยิงไข่ยิงไข่อืมยิงไข่แม่เดี๋ยวขอดูศพแป๊บอืมสงสัยคุณจะสูญฟันเร็วชักเจอร์เลยชักเจอร์อีกแล้วดูเยอะมากชักเจอร์โอ้อสปิเตอร์แล้วอืมสปิเตอร์ก็เยอะชักเจอร์ก็มี อืมอืมอ่าตกไปอ่าเราก็ไม่ได้ตก เราไม่ต้องตกเลยตกถ้าเราตกไปนี่สนุกฮันเตอร์ก็มาเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวฮันเตอร์เดี๋ย โอ้ โอ้ ซอมบี้อืม อืม อืม ไม่เคยไม่ค่อยเจอแทงอะได้ไหมเนี่ยวะ ไม่รู้ไม่รู้ว่าเอาทิกจากเดสเคาน์เตอร์เอ้ยเดสเซนเตอร์มา ไม่ได้ครับ มันมันน่าจะสูงเกินไปนะฮะ โอเค ถ้างั้นเราไปกันต่อนะครับ แม่ จะกระโดดไปฝั่งนู้นได้ไหมเนี่ย โอ้โห รู้สึกเสียวเล็กน้อย ขออืยิงซอมบี้แป๊บเอ๊มีอะไรเนี่ยโอ้ชัดกันหนูชัดกันชัดกัน เป็นการเป็นการฮิวสุดเทพฮะฮิวอย่างเทพเออเทพสองครั้งแล้วเนี่ยเออยิงยิงยิงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวิสกแล้ว มาวิสมา วิสก็มา เดี๋ยวปาระเบิดแม่งเลยปาระเบิดอัดแม่งเลย วิสเยอะจังเลยวะวิสมันเยอะมากๆเลย คือวิทวิทวิทเขาไม่ถูกกับผมวิทโอ้ตายตายวิทอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่ไหนวะเนี่ยออกมาสักทีเดีอยู่ไหนโอ้อยู่นู่นฮะ มีคนเคยบอกว่าถ้าแบบย่อแล้วก็เดินไปใกล้ๆ ใช้ลูกซองยิงนะ ต้องเป็นออโต้นะลูกซองออโต้นะฮะยิงยิงแบบไอ้นี่มาเลยนะฮะเดี๋ยวลองทำดูนะนี่ฮะทำอย่างนี้ นี่ฮะอ่านี่ฮะจะเป็นการที่ทำดาเมจกูวิทมากๆนะครับ ไม่รู้ครับก็มีคนเคยทำอันนี้มา แต่ถ้าเป็นปืนกลทำไม่ได้ครับรู้เฮ้ยบูมเมอร์เกือบไปเกือบไปอึ้งเป็นเป็นแผนเป็นแผนแน่เร็วทุกคนเข้าบ้านเร็วเอาตรงกล่องเอาไม่ใช่ปิดประตูล็อกก่อน เย่นะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสั้นๆเลยฮะนะครับก็ขอแค่นี้ก่อนดีกว่านะตอนนี้ก็สวัสดีครับ